พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนป้ามาเซฟ ใช้ยาปลอดภัย รักษาหายเร็ว การใช้ยาผิดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของการรักษาพยาบาลทั่วโลกทั้งการใช้ยาไม่ถูกโรค ไม่ถูกวิธี ไม่ถูกเวลา ไม่ถูกขนาดทำให้การรักษาไม่ได้ผล และยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย แต่ไม่ต้องห่วงครับ เพราะตอนนี้เรามีแอปพลิเคชัน p h a r m a s a f e มาช่วยดูแลเราอีกทางหนึ่งครับ ฟาร์มาเซฟคือระบบผู้ดูแลการใช้ยาส่วนบุคคลอันดับหนึ่งของไทย พัฒนาโดยบริษัทวายอิงจำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสวทช โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผ่านโครงการ Startup Voucher เพื่อลดปัญหาการใช้ยาผิดของผู้ป่วย ฟาร์มาเซฟมีระบบการแจ้งเตือนเวลาการใช้ยาอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยเตือนยาที่แพ้ ยาซ้ำ ยาที่ตีกัน โดยเชื่อมข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ใช้ระบบฟาร์มาเซฟผู้ป่วยยังสามารถบันทึกและตั้งเตือนการใช้ยาเพิ่มได้ด้วยตัวเอง ช่วยให้ผู้ป่วยใช้ยาได้ครบ และถูกต้องตามที่แพทย์สั่ง สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพไทย โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช